วิธีใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นไฮเออร์นะครับ ก็ขั้นตอนแรกนะครับ ถือ ถือกล้องน้ำนะครับ แล้วก็เปิดวาล์วน้ำนะครับ สังเกตดูว่าน้ำออกแล้วนะครับ ก็ปรับเปิดตัวไหนปรับตัวนี้ ปรับขึ้นไปแล้วไฟสีแดงตรงนี้จะติดนะครับนี่นะครับแดงว อ่าโอเคก็สามารถปรับได้สูงสุดหห้าสิบ้าองศานะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดไฟอัตโนมัตินะครับ ร้อนไหมร้อนอ่า วิธีใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ ก็เปิดก๊อกนะครับ เปิดก๊อกให้น้ำออกพอน้ำออกเสร็จแล้วปรับอุณหภูมินะครับ ไฟสีแดงมันจะขึ้น ปรับได้ตามที่เราต้องการสูงสุด 55 องศานะครับโดนไหมยังไม่ค่อยหรอกยังไม่ค่อย ตอนนี้ร้อนแล้วนะครับอุ่นแล้วอุ่นแล้ว นะครับ คราวนี้วิธีเราจะเริ่มใช้งานนะครับ เราก็เปิดน้ำไว้ก่อนนะฮะ แล้วก็หมุนตัวปรับอุณหภูมิปิดรอจนให้น้ำตรงนี้มันเย็น นะครับ พอน้ำมันเย็นแล้วเราก็ปิดก๊อกได้นะครับ เพราะถ้าเกิดเราปิดโดยที่น้ำมันยังร้อนอยู่ มันจะทำให้ชุดเทอร์โบด้านในตัดนะครับอันนี้ก็ปิดก๊อกน้ำได้เรียบร้อย